Halo, selamat datang di restoran kami. Halo. Halo. Apa yang Anda inginkan sebagai makanan pembuka? Saya ingin sop labu. Bagaimana dengan Anda, Bu? Tolong buatkan secangkir es krim asparagus putih. Mohon tunggu untuk dilayani, sekitar pukul 10 menit. สำหรับบทเรียนที่ 4 ตอนที่1นี้เป็นสถานการณ์ในร้านอาหาร พนักงงานบริการกล่าวทักทายลูกค้า ลูกค้ากล่าวสวัสดีตอบ พนักงงานถามว่าลูกค้าต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อยประเภทใด นักท่องเที่ยวชายตอบว่าต้องการซุปฟักทอง พนักงงานหันไปถามนักท่องเที่ยวหญิงว่าต้องการอาหารเรียกน้ำย่อยประเภทใดเช่นกัน นักท่องเที่ยวหญิงตอบว่า ต้องการสุปครีมหน่อไม้ฝรั่งขาว พนักงานต้อนรับขอให้นักท่องเที่ยว รออาหารที่จะถูกนำมาเสิร์ฟภายในเวลาประมาณ 10 นาทีสำหรับประโยค Halo selamat datang di restoran kami แปลว่า สวัสดีค่ะ ร้านอาหารของเรายินดีต้อนรับ พนักงานบริการร้านอาหารกล่าวต้อนรับลูกค้าในร้าน นักท่องเที่ยวกล่าวสวัสดีพร้อมกันว่า Hello คำว่า Selamat datang แปลว่า ยินดีต้อนรับคำว่า Di แปลว่า สู่คำว่า Restoran แปลว่า ร้านอาหารพาตาคารคำว่า Kami แปลว่า ของเรา ที่ไม่ได้รวมผู้ที่เรากำลังสนทนาอยู่ด้วย สำหรับประโยค apa yang anda inginkan sebagai makanan pembuka แปลว่า คุณต้องการอะไรเป็นอาหารเริ่มต้น พนักงานต้อนรับถามนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชายตอบว่า saya ingin sup labu แปลว่า ฉันขอซุปฟักทองคำว่า apa yang แปลว่า อะไร สิ่งไหนคำว่า ingin ก a นหรือ ingin แปลว่า ต้องการคำว่า sebagai แปลว่า ในฐานะที่ คำว่า makanan แปลว่า อาหาร คำว่า pembuka แปลว่า ตัวเปิด ที่เปิด เมื่อใช้รวมกันเป็น makanan pembuka แปลว่า อาหารเริ่มต้น คำว่า sup แปลว่า ซุปคำว่า labu แปลว่า ฟักทอง สำหรับประโยค Bagaimana dengan Anda, Bu? แปลว่า แล้วคุณผู้หญิงล่ะ ในสถานการณ์นี้ในภาษาไทยอาจจะแปลว่า แล้วคุณล่ะ ก็ได้แล้วเช่นกัน คำว่า Bagaimana แปลว่า อย่างไร คำว่า dengan แปลว่า เกี่ยวกับ ด้วยคำว่า u n d r แปลว่า คุณสำหรับประโยค Tolong buatkan secangkir es krim asparagus putih แปลว่า ขอสั่งซุปครีมหน่อไม้ฝรั่งขาว ให้สังเกตว่าในภาษาอินโดนีเซียใช้คำว่า Tolong เริ่มต้นประโยค เพื่อแสดงความสุภาพต่อผู้ที่เราขอให้ทำอะไรด้วยเช่นกัน คำว่า buatkan แปลว่าทำคำว่า secangkir แปลว่า ถ้วยคำว่า es krim แปลว่าครีมคำว่า asparagus หน่อไม้ฝรั่งคำว่า p u t i แปลว่า สีขาว ขาว สำหรับประโยค Mohon tunggu untuk sekitar 10 menit แปลว่าการุณาคอยให้อาหารมาเสิร์ฟมาภายในเวลาประมาณ 10 นาที คำว่า Mohon แปลว่าการุณา ได้โปรด ซึ่งเป็นการวิงวอนคำว่า tunggu แปลว่า รอ คอย คำว่า u n t แปลว่า เพื่อสำหรับคำว่า dilayani แปลว่าได้รับบริการคำว่า sekitar แปลว่าประมาณคำว่า menit แปลว่า นาที